สวัสดีครับ อยู่กับผมนิกนิว และเป่าอันนี้เราจะมาอะไรวะเป็นมาม่าของ Instant Noodle Hot Cup รสหม่าล่า อะเรามาอ่านสโลแกนของมันก่อนนะครับสโลแกนก็คือร้อนได้โดยไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะครับ ก็มันคือมาม่าคือมาม่ารสหมาล่าเออมาม่ารสหมาล่าเราจะมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรมากครับเราจะเห็นว่าข้างนอกถือดิเราจะเห็นว่าข้างนอกอ่ะเป็นพลาสติก เรามาดูว่ามันเป็นยังไงฮะ นะครับผมก็มาม่านั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าร้อนได้โดยไม่ใช้น้ำร้อนข้างล่างเนี้ยมันจะเป็นสารเคมีสักอย่างที่แบบว่าพอโดนน้ำแล้วทำเป็นอีกแกโอเคนะขั้นตอนแรกแกะใช่ไหมต้องแกะใช่ไหมแกะแกะสายใส่นี้แกะใส่นี้ไม่อ่านคู่มือไม่อ่านอะไรทั้งนั้นเขาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากคนถ่ายที่ซื้อมาให้เราให้เรามากินกันเอง ไม่มีคนจ่าย น่คนจ่ายเอง คนจ่ายเอง ดีมากเลยคนจ่ายเองมุกใช่ไหมไม่มุกอะอักซิเดนล้วนๆโอเคมันอร่อยมาก ยังยังยังไม่ต้มเลยเอาหรอก็ใส่ไปมึงจะเอาอย่างนี้จริงใช่ไหมเออใส่ไปเคยทำอาหารไม่ถามจริงเคยเคยแต่ไม่ใช่กับมาม่าวันนี้มีคนมาม่ามันยากขนาดนั้นเลยเหรอ มันไม่ยากแต่มึงดูผลิตภัณฑ์สิผลิตภัณฑ์มันไม่ได้ใส่ง่ายเท่าไหร่อันนี้คืออะไรเอ่ยมันคืออะไรเห็ดมั้งน่าจะเห็ดไม่รู้เลย เขาคุยงานอยู่นะครับไม่ต้องสดมากเราสดแค่อาหารเราดีกว่า เราจะเห็นถึงความร้อนแรงของผงหมาล่านะครับผม ถ้ากล้องถ้ากล้องเราได้กลิ่นด้วยนี่คือกลิ่นมันสุดยอดมาก ผมไงคือตากล้อง ผมคือตากล้องในใจคุณเท่านั้นททำไมการเทแค่นี้มันยากจังวะ เรากินแบบง่าย ๆ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ จากนั้นคู่มือเขาบอกว่าอ่าแยกถ้วยด้านนอกออกที่เราทำทีแรกนะครับ แล้วปิดมันเข้าไปอู้ไวมากไวมากหอมใช้ได้เลยนะ ใช้ได้ใช้ได้ ร้อนนะ ตอนแรกคิดว่าจะต้องรออย่างน้อย5ทีสิบนาทีไม่ต้องแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าตามธรรมดา 5-7นาทีก็เรียบร้อยแล้วสักกนาทีก็ได้กนาทีใช่ไหมโอเคอ่ะจับเวลา อเคลุงนี่น่าจะไปซื้อหมูด้วยเนี่ยนะครับผมมันแสดงถึงการที่ว่าไฟไหม้สัตว์แม่งเอาแม่งเอาสกูหมดมุกตอบคือกำลังจะบอกว่าควันของความอร่อยแม่งบอกว่าไฟไหม้โอเคนะ ก็คือตอนนี้ลอเยขณะนี้ขบวนรถไฟกำลังมุ่งไปที่ไม่ไม่ด้วย ขอโทษครับนเดี๋ยวยกให้ยกขึ้นเลยเห็นเห็นไหมกูทำอะไรอยู่ อ๋อชแนลอ๋อสวัสดีครับผมตัดออกแล้วตัดแล้ตัดไ้ นี่ทำเสียงนี้ชูวอฟมาแล้วนะสนุกจังเลยว่า แค่การรอแค่นี้ย เฮ้ยเพิ่งสังเกตเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะ เป็นช้อนแล้วเป็นซ่อมในตัว อัจฉริยะ รอให้มันสุกก่อนนี่กูรอมา8นาทีใช่ไหมรอเดี๋ยวข้อมือมีเวลาเหรอไม่รู้จักเหรอ นาฬิกา หนังแท้หนังหมาตอนนี้น่าจะพอแล้วแหละมาลองดูกันดีกว่าไหมอู้ไม่รจะพูดอะไรแล้วเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยหิวความรู้สึกตอนนี้คือแบบตอนนี้เวลา 12นาฬิกา26นาทียังไม่ได้กินข้าวกลางวัน มื้อแรกที่เราจะกินในกลางวันคือของเผ็ดท้องกูเสียไมเนี่ยวันนี้น้ำเย็นหรอวะน้ำน้ำเย็นอ้าวหายไปไหนอะมอ น้ำหาย นู่นไงเนิมขอบคุณมากครับพี่เหลือเอาแหละ ถึงเวลาที่เราสมควรแก่การรอคอยแล้ว ก็คือการกิน เออ นั่นแหละจำชื่อไม่ได้จริงเหรอ ก็เขาไม่จ่าย ไม่ต้องจำหรอก รู้แค่ว่าลบลบลบลบลาล่าพอแล้ว สนุกะสนุกเนาะลองชิมน้ำก่อนนะครับ ช้อนที่ตักน้ำไม่ได้้ยกินเด็กเขาขอโทษ ตักยังไงให้มันกินเด็กเขาตากูได้วะ เผ็ดลงคอ คือมึงเป็นคนกินเผ็ดได้ใช่ไหมเปล่า กินได้ แล้วกูอ่ะเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้ ไม่ค่อยได้ ลองดู เดี๋ยวมาดูรีแอค ขอกินน้ำก่อน เกลียดต้มไปเยอะใส่มก็ได้ อร่อยไหมยังยังถือว่ายังอยู่ในปริมาณที่ยังเริ่มคันปากแล้ว ขอเส้นหน่อย ตอนนี้ยังไม่รู้สึกเลย มันเป็นหมาล่าใช่ไหมหมาล่ามันจะแบบมีความเขาเรียกว่าแสบซ่าน แต่ก็ยังถือว่ายังยังรับได้นะมันที่ถึงกระเบ็ดอ่ะมันคันปากอ่ะเออหมาล่าหรือหมามุ้ยไอเอาไม้ออกเชิญเป็นไงอะมามามาดิ มาดิมาตอนนี้กูเริ่มแสบซ่านแล้วกินเผ็ดไม่ได้เลยเฮ้ยเออเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้ไหมอืมยังยังเฮียนึกว่าจะแตกไรสัก เมือนต้มยำอ่ะเป็นหม่าล่าก็ต้องเผ็ดๆเหมือนต้มยำกินด้เรียบร้อยครับ มีใครสู้ไหเหลืออยู่ไม่กี่คนครับ ผมเป็นผู้ท้าชิง คุณเบส ผมเป็นผู้ท้าชิงครับ เออรสอะไรหม่าล่า หม่าล่า กินเผ็ดได้ใช่ปะล่ะกินได้กินได้มั้งใกล้ๆเลยกินได้ด้วยเป็นไงก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะเออเห็นไหมไม่เผ็ดอาไม่กินเผ็ดเหรอไอ้อาอยู่ไหนเข้าสู่ช่วง ผิวแล้วไม่ใช่เฮียโอ้ยเฮียไม่เผ็ดนะแต่อร่อยนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยเผ็ดตากพี่หรอเผ็ดเลยครับอ่ะเชิญครับคนไม่กินเผ็ดคนไม่กินเผ็ดอันนี้มันก็แค่สีแดงแค่สีแดงอ่ะน้ำแดงน้ำแดงเฮ้ยคำน้อยไปไหวเยี่ยเออน้อยยกเลยเปล่าครับวันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดร้อนไดร้อนเฉยไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมันร้อน ไม่เ่็นใช่ไหมแต่มันร้อนหัวหน้าเชฟครับหัวหน้าเชฟหัวหน้าเชฟครับไม่ให้เล่นเกมบพักจากเกมแป๊บนึ่งแล้วมาลองหน่อย คุณลองชิมรสชาติปลองสัลองคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไง เเว่นเนี่ยมาร้อนเลยที่อ่ะแม่งมาก็ร้อน แล้วไงต่อแล้วไงต่อ ยังไม่ชัดว่ะอีกเก้าเดือนไม่ชัดอีกทีนึง สันสันสันทำไมมือมันสั่นจังวะดูที่มือสิ ต้องประคอง ไม่ได้ ไม่มือสั่นอย่างเงี้ยสั่นหิวหิวแล้วหิวแล้ว มึงถามว่าอะไรนะหิวใช่ไหมหูชาแล้วดูท่าแล้วอร่อยอร่อยสดน้ำไหมขอกินเป็นอึดสุดท้ายแล้วค่อยจบคลิป เอาง่ายโดยรวมของอันเนี้ยมันไม่เผ็ดเิดก็อยากจะฝากบอกเดี๋ยวมพ่งกูยังแต่ข้อควรระวัง มังร้อน อีกเรื่องนึงที่ควรระวังก็คนที่ยังไม่กินอะไรมาแล้วมากินของไอเผ็ดอะระวังด้วยมันแสบ อาการอย่างนี้แหละ ก็ ก็คงควรแก่เวลาแล้วที่ควรจะจบเพียผมสำหรับวันนี้ก็ฝากก่อนอ่าท่านไหนที่อยากให้มารีวิวก็เข้ามาได้อยากได้เงินช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ร้อนตังค์อ่ะเป็นหนี้เยอะ ครับก็ไปกินก่อนแล้วบ๊ายบาย บ๊ายบายก่อน บ๊ายบาย